ือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามน้องเนเน่และน้องมอมนี่ได้ที่ปุ่มนี้ และรับชมคลิปใหม่ๆ รับการแจ้งเตือนได้ที่ปุ่มกระดิ่งนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับรายการเน่เน่ฟันนี่ฟันนี่วันนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะ ก็ไม่ได้ไปที่ไหนนี่แล้วก็นี่ค่ะมีแขกรับเชิญนะคะเจมูกค่ะอ่าเจมูกมาแนะนำตัวหน่อยสิ วัสดีค่ะ มุกค่ะ ขอเจมุกมาที่บ้านของเรานะคะ มาเที่ยวค่ะ อยู่ตั้งนครสวรรค์นู่นโอเคน่าจะเป็นไงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่หน่อยเจมุกนี่หน่อยนี่ดูดูดูการของเราวันนี้นะคะ จะมาบอกวิธีการแก้นนนิงกันนะคะก็คือเอาจริงๆปะก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแกล้งนนนี่ยังไงก็นางทำผมอยู่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าตอนนี้นางกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวค่อยบอกแผนนะคะ คือว่าตอนนี้นะคะ เจ๊มุกยังอยู่นะคะ เป็นผู้ร่วมอุดมการคนที่หนึ่งนะคะ โอเคเรามีแค่ผู้ร่วมอุดมการแค่คนเดียว แต่ว่าตอนนี้นนี่อยู่หลังบ้านนะคะ ก็ ก็เลยจะมาแผนการนี้ไม่มีอะไรแค่แอบถ่ายเฉย แล้วก็เอาไปให้นนนี่ดู โอเค จะเป็นยังไงนะคะ เราไปดูกันเลยว่าตอนนี้นนนี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะ ใช่ค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะยังค่ะสักครู่ค่ะ จามจี้แต่งตัวเปไหนเนี่ยแตึงตัวไปไหนเนี่ยว่องุ่นต้องไปแสดงตัวแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำการแบบว่า จะแบบแอบขึ้นไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เราลงแล้ว ก็รอนุนี่เขาแล้วเราก็จะเดินไปหานุนี่แล้วก็บอกว่าเออไปเข้าห้องน้ำมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไปไปไปไปไปไหนมา ไปเข้าห้องน้ำมา แล้วเอากล้อง ไปทำไมอ้าไปถ่ายไงถ่ายวิวห้องน้ำสวยตายอือหรอ แกล้งเหรอ แกล้งแกล้งอะไร แกล้งอะไร เปิดปะเนี่ย เปิดปะเนี่ย เปิดปะเนี่ยป้าไม่ได้เปิดเลนออกเตรียมถ่ายรูปไง ถ่ายประหลัดถ่ายให้กระดาษนี่ กระดาษอะไรสิบอะไรสิบอะไร ตอนนี้ค่ะกูแกล้งคนเดียวค่ะนนี่เฮ้ยจริงเหรอ มาิงอืไม่ได้ไปจริง ไม่ได้ไปจริง แล้วไปไหนมา อยู่ตรงนี้ แล้วก็ตอนที่เธอไม่อยู่ ตอนที่เธอไปกินเมลอนเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำเห้นเนียนลงมาเพื่ออะไรอะต้องมาแกล้งกันอะเงาะแงะขอแขะบุ้งบุ้งกินกก้งกันคือเห็นกุ้งกินโอเคสำหรับคลิปนี้การแกล้งนนนี่นะคะ งอน งอน งอนเอา งอนอะไรตอนเย็นเนี่ย ตอนนี้นะคะแล้วก็แกล้งนนนี่เสร็จแล้วนะคะ ใช่ค่ะ ทุกคนชอบกันไหมเอ่ยอุตตาอะไรอะไรอะไรคือ ทุกคนคืออะไรอ่ะมาแกล้งเราเสร็จก็ปิดคลิปเนี่ยนะก็ต้องปิดสีจะให้แกล้งอะไรต่อเฮ้ยอะไร โอเคค่ะ มันก็ต้องแบบต้องงอนางนิดนึง เออเดี๋ยวต้องไปงอหาวิธีงอเจ้าตูบก่อนนะคะ โอเค คลิปนี้เพื่อนๆ ถ้าชอบนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ กดแชร์ กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ และอีกอย่างค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนูได้ใช้กล้องแบบว่า กล้องตัวเองได้ถ่ายจริง ๆนะคะ ถ่ายแบบถ่ายเองป๊าป๊าไม่อยู่นะป๊าป๊าออฟฟิศค่ะ โอเคค่ะ ก็ ไปแล้วจริงๆบ๊ายบายเดี๋ยวไปเรียกเจ้าตัวให้มาไอ้นี่ก่อน มานี่มานี่ มาปิดคลิปงอนงอน ดูทางงอนดิต้องเลยพริกเป็นปอกไหมเราให้กินหน่อยปอกให้กินหน่อยไม่ งอนไม่ใช่หรอ เออนานาอะสวัสดีค่ะไงจ้าก่อนโอเคค่ะคลิปนี้นะคะ เราต้องไปแล้วจริงๆนะคะอย่าลืมพูดไปอ่ะพูดอีกก็ได้พูดอีกก็ย่าได้ลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับนะคะ แล้วที่สำคัญ งอ้วนด้วยนะคะ โอเคค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ อาจจะมีคลิปแกล้งคนอื่นอีกมากมายนะคะ จะเป็นไงเดี๋ยวเราติดตามกันเลยเย้